ต่อมานะครับเราก็จะมาดูการสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slide กันบ้างนะครับ ซึ่งตัว Google Slide นี้นะครับ ก็จะมีลักษณะคล้ายกับในส่วนของตัว PowerPoint นั่นเองนะครับ โดยเริ่มต้นวิธีการสร้างนะครับ ก็จะคล้ายๆกับการสร้างในส่วนของตัว Google Doc นะครับก็คือให้ไปที่เมนูใหม่นะครับ หรือว่าคลิกขวาพื้นที่ว่างนะครับ จากนั้นเลือก Google Slide นะครับ โปรแกรมก็จะเปิดหน้าจอในส่วนของ Google Slide ขึ้นมานะครับสำหรับในการสร้างงานด้วย Google Slide นะครับ เราสามารถสร้างได้ลักษณะเช่นเดียวกันกับการทำงานในส่วนของ Google Doc นะครับ ซึ่งเมนูจะมีคล้ายๆกันนะครับ ในหน้า Google Slide เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกทีมนะครับ หรือว่ารูปแบบนะครับ ที่ตัวโปรแกรมมีมาให้นะครับหรือเราสามารถจะนำเข้าทีมตรงนี้เข้ามาได้นะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวจะเลือกรูปแบบ เช่นเดียวกันนะครับ เราก็สามารถที่จะกด enter ตรงนี้เพื่อสร้างสไลด์ใหม่นะครับ ก็จะคล้าย ๆกัน กับตัว powerpoint เลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปิดไปได้นะครับสำหรับส่วนที่น่าสนใจนะครับ ในส่วนของตัว Google Slide นะครับก็คือการนำเสนอซึ่งเราสามารถที่จะกดเพื่อนนำเสนอผ่าน เว็บได้เลยนะครับ โดยการคลิกที่เมนูดูสไลด์งานตรงมุมบนขวาตรงนี้นะครับ หรือกด Ctrl F5 นะครับ เดี๋ยวให้เราทำการคลิกตรงงานนำเสนอไม่มีชื่อก่อนหนึ่งครั้งนะครับ โปรแกรมก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัตินะครับ กดดูงานนำเสนอนะครับ อ่ะอันนี้ก็ในการใช้ครั้งแรกนะครับ ก็จะมีการนำทัวร์นะครับ เราก็ดูรายละเอียดไปนะครับ แล้วก็กดรับทราบนะครับในส่วนของการนำเสนอนะครับ เราสามารถที่จะ ใช้ตัวชี้ตรงนี้นะครับมาช่วยได้สำหรับเมนูในการนำเสนอที่จะแนะนำในส่วนของตัว Google Slide นะครับ ก็คือ ในส่วนของการถามตอบตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะกดหลังจากที่เรากดในส่วนของการถามตอบตรงนี้ขึ้นมานะครับ สังเกตดูนะครับก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมา นะครับ เราสามารถที่จะกดเริ่มเซสชันถามตอบตรงนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะเอา URL ตรงนี้นะครับสไลด์ตรงนี้ ไปใช้งาน อ่า อันนี้ประโยชน์นะครับ ในกรณีที่เราเอาไปสอนนะครับ เวลาเรานำเสนองานเนี่ย โดยทั่วไป เวลาเราสอนเสร็จ เราถามผู้เรียนว่ามีคำถามอะไรบ้างนะครับ โดยมากแล้วก็จะ อ่า อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนะครับ แต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับ ก็คือผู้เรียนสามารถที่จะฟังงานนำเสนอของเราไปนะครับ อ่า ในกรณีที่ผู้เรียน ไม่เข้าใจเนื้อหานะครับ อยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้าไปที่ URL ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์คำถามลองเปิดให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับผู้เรียนก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามตรงนี้ไปได้นะครับ ซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะกดส่งคำถามเข้ามาได้นะครับ หรือกรณีที่ไม่ต้องการที่จะระบุว่าใครเป็นคนถามมานะครับ ก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นคำถามที่ไม่ระบุชื่อนะครับก็สามารถพิมพ์ส่งเข้ามาได้นะครับก็จะขึ้นว่าไม่ระบุชื่อตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณครูนะครับ ก็สามารถที่จะกดนำเสนอไปนะครับโดยใช้ตัว Google Slide เนี่ย พอจบคาบเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็อาจจะกลับไปดูในส่วนของถามตอบตรงนี้นะครับในกรณีที่หัวข้อไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจนะครับ คุณครูก็สามารถที่จะอธิบายตามคำถามที่นักเรียนได้ถามเอาไว้นะครับในในส่วนของถามตอบตรงนี้นะครับหลังจากการนำเสนอของคุณครูแล้ว